ก็คือผมโทรหาแม่นะครับบอกบอกแม่ว่า แม่ ตอนนี้หนูหนูอยู่ จันทบุรีแม่ แม่มารับหนูหน่อย อืมแม่ผมก็ถามมันหนูไปทำหนูไปทำไปทำอะไรที่นู่นครับหนูมาส่งเพื่อนเนี่ยบางดีเพื่อนเนี่ยมัน ขับรถไปชนรถ รถไถมันเสียชีวิตเนี่ยแม่หนูขับรถกลับไม่ไหวเออคือคือตอนนั้นน่ะ คือผมยังไม่ได้บอกแม่นะครับ ว่าผมไปเจอเหตุการณ์อะไรอะไรครับ คือแม่ผมเขาเออขับรถจากชลบุรีมาหาผมที่จันทบุรีผมมาไล่แม่ฟังตอนระหว่างขับรถ อืม ผมก็บอกแม่เดี๋ยวหนูขออยู่ช่วยงานศพเคลื่อนก่อนได้ไหมครับ แม่ผมเขาเขาก็บอกว่านี่มนเรื่องขนาดนี้นะหนูยังอยากจะหนีเหรอ หนูจะไปไม่รอดเลยนะผมก็บอกกับแม่ว่า แม่แต่หนูไม่ได้ไป ไปด่าไปว่าอะไรเขานี่ อืม แม่ แม่ผมก็บอกว่านั่นแหละ แต่ตอนนี้เพื่อนหนูมันมันเสียแล้วสองคนนะครับ หนูก็คือมาถึงผมกับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะ ครับ ไม่ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ แม่ผมบอกไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ว่าเขาจะเอาใครไปก่อนจะเอาหนูไปหรือจะเอาเพื่อนหนูคนไปก่อนครับ ไม่ได้ไม่ได้ หนูนุ่นหนูไปอยู่กับลุงนุ่นที่โคราชนุ่นไปบวชที่นู่นเลย อืม โอ้แม่จูหนูจะบวชได้ไหมแม่หนูยังเรียนอยู่นะเนี่ยเออเออหนูไม่กี่วันก็ไม่กี่วันก็สอบแล้วนะครับคือแม่ผมเขาก็ไม่ยอมครับ เขาพาผมไปที่โคราชที่จังหวัดเนินเนินสูงเขาไปบวชเป็นบวชเป็นวัดอยู่กลางทุ่งนาครับคือวัดนี้ก็มีมีกุฏิแค่แค่แค่แค่ห้าหลัง มีมีพระห้าลูก แล้ววัดเนี้ยคือห้องน้ำมันมันจะอยู่มันจะอยู่นอก นอกนอกกุฏิอะครับ ครับ แล้วตรงบริเวณล้อมรอบกุฏิมันก็จะมีแบบว่าหลุมศพเป็นเหมือนป่าช้าแล้วกันถึงป่าช้าอ่าคือคือตรงข้างขวาในทางข้างขวามันเป็นป่าช้าคนไทย อ่า และขาบปอีกหน่อยมันจะเป็นแบบสุสเรียกว่า เป็นสุสานสุสานเนี่ยหมุยครับของคนจีนนะครับ ผม อ่าครับพงซุย อ่า ใช่เขาเรียกว่าชาวนาเรียกว่าเม่ยงหุยเมี่ยงหุยครับ เนี่ยครับอ่าด้วยความที่ว่าคือผมมาบวชเนี่ย ผมไม่มีจิตใจใฝ่ในประทับนะครับ คือเหมือนผมมาบวชหนีหนีนะครับผมผมค่อนข้างแบบว่า เออ ไม่ค่อยจะมีใจใจนิ่งกับอ่านหนังสือสวดมนต์ทำมูธรรมะเนี่ยครับครับที่ฟังด้วยว่าบวชอย่างเงี้ย มันจะทำให้แบบ เราห่มจีวรออะแล้วเราจะรู้สึกว่า จีวรมันจะร้อนนะอืมกระวนกระวายน่ะ เออ ใช่ใช่ คือคือ คืออยู่ๆให้ผมจับพัดจับผูมามาบวชอยู่ อยู่ที่วัดเนี้ยแล้วผมก็ไม่รู้จักใครครับแม่ผมเขามาฝากผมมากับหลวงพี่ แล้วแม่ผมเขากลับไปเลยครับอก่อนแม่ผมบอกว่าจะกลับให้ผมมาดูแลตัวเองดีอม เอออย่าดื้ออย่าดื้ออย่าหนีไปไหนล่ะแล้วด้วยความที่ว่าคือ ผมผมก็บอกแม่ แม่หนูจะไปไหนได้อ่ะหนูที่นู่นหนูไม่รู้จักใครอ่ะตังแม่เขาไม่ให้หนูอ่ะคือผมก็ต้องต้องจำใจอยู่อะครับครับพี่ฟันว่าเออผมไม่อยู่ ผมก็บวชโกนผมโกนหัว ตอนนั้น ตอนนั้น คือผมยังบวชเนรอยู่นะฮะบวชเนรอยู่ครับ ่าหลวงพี่เขาให้ผมมานอนกุฏินึงมันมีกุฏิกุฏิกุฏิว่างอยู่กุฏิหนึ่งจากกุฏิกุฏิเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆกับเมนเผาศพครับ ครับด้วยความที่ว่าผมก็บอกหลวงพี่ คือผมผมก็ร้องไห้ผมบอกหลวงพี่ว่าหลวงพี่ผมไม่ขออยู่กุฏินี้ได้ไหมครับหลวงพี่คือผมกลัวอืมหลวงพี่เขาก็ดุครับ เนนไม่กลัวอะไรเนนเป็นพิสูจน์สงเป็นสามเณรเนนไม่เนนไม่ต้องกลัว ผีต้องกลัวเราสิอืมอีคือหลวงพี่เขาพูดอย่างนี้ครับคือ ผมก็ไม่ยอมครับคือ ผมก็ไม่ยอม ก็ผมไม่อยากนอนกุฏินี้เพราะว่ากุฏินี้คือ ผมเปิดหน้าต่างไปครับมันก็อยู่ตรงหลังเมนพอดีครับ แล้วแล้วด้วยความที่ว่า อ่าไอ้ตรงประตู ประตูกุฏิอ่ะมัน มันมันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นฝาโลงที่มันเป็นเป็นฝาโลงเออคือผมต้องต้องอยู่คนเดียว อ่ะ ผมต้องอยู่อีกกี่วันก็ไม่รู้ คืนแรกผมว่านอน ผมนอนไม่หลับคือคือวันนี้มันคือไฟฟ้ามันไม่ข้าหัวพี่มันต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุอ่ะครับโอ้ยหนักเลยนะน่ะผม เออ มันเป็นจักเกมแค่วนยุคือผมกดดันมากคือผมนอนร้องไห้คือผมนอนร้องไห้บอกผมไม่ไหวเลยคือแบบในจังหวะที่แบบผมนอนร้องไห้อะผมก็เออเห็นพระพุทธรูปอะผมเอาพระพุทธรูปอะมาเข้ามาในมุ้งผมก็กอดพระพุทธรูปผมก็นอนร้องไห้ผมก็คิดถึงผมก็คิดถึงแม่ในจังหวะนั้น มันก็เหมือนแบบว่าความรู้สึกมันเหมือนแบบมีคนมันเดิน รอบกุฏิเหมือนเอามือลูบนะครับ สิ่งนั้นคือคือผมคิดไปต่างนะแบบใครว่าผีบอกว่าอย่าเข้ามาใส่จีวรเป็นเป็นพระนะคิดเป็นต่างนะครับมันนั่นแบบแบบเหมือนมมีเสียงเป็นแบบว่า เอามือครับมามาเคาะไอ้ตรงใต้ถุนนะครับเคาะเคาะเคาะเคาะเคาะครับ ที่ผมรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่า มันสี่ห้าทุ่มแล้วว่าใครจะมาแกล้งอ่ะใครจะมาแกล้งเป็นละพระก็คงไม่แกล้งเนี่ย เออใช่ใช่คือเขาคือกุติแต่ละกุติมันก็อยู่ห่างกันครับ มันก็อยู่ห่างกันครับหลายหลายหลายตะไกลไหมพี่ครับคือให้ผมมามาตะโกนวิ่งหนีผมผม มันเป็นตะเกียงเจ้าพายุอ่ะคือลมมันก็แรงผมกลัวตะเกียงอ่ะ ผมก็คอยแบบว่าเออเอามือป้องป้องตะเกียงไม่ให้ไฟมันดับนะครับ ครับพี่นึกภาพดูถ้า ถ้าตะเกียงมันดับ แล้วมันมืดอะผมไม่ทำยังไงอะครับ อืมในตอนนั้นอะความรู้สึกในหัวในหัว ผมมันแบบผมกลัวมาก คือ ผมรู้่ากลัวแบบจะกลัวจะกลัว กลัวอะไรกลัวผีที่ไหนผีตรงในเมนกลัวทุกอย่างร้องไห้คิดถึงคิดถึงแม่ ครับในจังหวะนั้นคือความรสึกมันเหมือนมีคนคุยกันตรงตรงโอ่งน้ำ ตรงบนไดทางลงนะครับ เออ ผมใครวะคิดว่าเออเป็นหลวงพี่หรือเปล่า ครับ ผมก็ค่อยๆคานไปครับค่อยๆคาน คานเอาตะเกียงจ้าเป็นลูกสองดูไปในรูเห็นเป็นแบบเป็นเพื่อนผมเพื่อนจำได้เลยเพื่อนผมสองคนนะครับ ครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะครับ เออ มันเอามือ มันเอามือของมันนะครับ มันจับรองเท้าผมอะเออรองเท้าผมอะไปเหยียบเศษกองเศษข้าวแล้วมันก็เอาลิ้น เอาลิ้นเลียรองเท้าผมอะครับ คือแล้วมันก็คือได้ยินเสียงมาพูดว่าไอ้แดนเห็นเนาะไอ้แดนเห็นแล้วนะเรียกเรียกมันมาลงมาดิ ในความสึกนั้นคือแบบ คือมันมันพูดว่าไอ้ด้เห็นแล้วว่า เรียกมันลงมาดิ บอกสิว่ากูมาบอกสิว่าเรามาหา ผมนอนร้องไห้ผมนอนร้องไห้ผมคานกลับไปเข้ามาในในมุ้งนะกอดกอดพระพระประธานองค์องค์ใหญ่นะก่อน เพราะคนในบ้านในกุฏินี้มันมีพระพระประธานครับ ผมมากอดร้องไห้ ในจังหวะที่ผมกอดร้องไห้นี่คือลมมันลมมันมาจากไหนมันก็พัดแรงพัดให้หน้าต่างปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดตอนนั้นคือผมหลอนมากคือผมกลัวมากผมวิ่งวิ่งเข้าไปวิ่งออกจากศาลาไปหาติ่งพี่ไปเคาะประตูบอกว่าหลวงพี่ผมขอนอนด้วยผมขอนอนด้วย ครับหลวงพี่ก็เปิดประตูเขาบอก งพี่ผมขอนอนด้วยครับผมขอนอนด้วยครับหลวงพี่ผมก็ร้องไห้ครับอหลวงพี่เขาบอกว่าอืมวัดนี้มันไม่มีอะไรหรอกนะกลัวไม่เขาทางหลวงพี่เขาไม่ยอมหลวงพี่เขาก็ไม่ยอมให้ผมนอนด้วยครับ ครับ เขาปิดประตูใส่ผมเลยครับเออ คือเขาไม่ให้ผมนอนด้วย ผมก็ไม่กล้าขึ้นไปกลับไปนอนในปกตินั้นอ่ะ ผมก็เห็นแล้วเออ มีรถ มีรถ รถกระบะกระบะคันเก่าๆอะครับครับจอดอยู่ตรงอูจอดอยู่ตรงติหน้าหลวงพี่เออเพราะตรงนั้นน่ะเออ มันคิดว่าตรงนั้นน่ะ มัน มันค่อนข้างจะสว่างอยู่แล้วเพราะว่าไอ้กุฏิหลวงพี่เนี่ย มันมีแสงไฟตะเกียงรอดออกมาทำให้สว่างผมเลยบอกว่าบอกกับเตงว่านอนในรถนอนในรถเนี่ยแหละอืมอืมคือว่าการนอนรถเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าเราเจออะไรอ่ะ เขาแหกเราแหกปากอะครับหลวงพี่เขาได้ยินก็ตอบมาช่วยไว้ได้อแต่ถ้าเกิดเรากลับไปนอนที่ที่กุฏิเดิมอะมันไกลครับ ในความสุดผมคิดอย่างเงี้ยครับอ่ะผมก็นอนนอนในรถเนี่ยนะเอาจีวรมาคุม คุมหัวยุงก็กัด ผมก็ตบยุงไม่ได้ครับตบยุงไม่ได้เพราะเป็นสามเณรห้ามห้ามฆ่าสัตว์นะครับปานาผิดปานาผมก็ผมก็นอน นอนกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่ นอนร้องไห้คือนอนกลัวร้องไห้คือไม่รู้ว่านอน ผมหลับไปกี่ กี่นาทีกี่ชั่วโมง ความสุขเหมือนแบบ เหมือนรถกระบะมันโยกไปโยกมาครับผมครับ คือมันมันโยกไปโยก โยกซ้ายโยกฝาโยกซ้ายโยกฝาครับ ผมก็เอาเอาจีวรที่ผมมันค่อยๆปลดจีวรออกมา ผมว่า รถมันโยกได้ยังไงวะผมก็แหงนขงอผมเข้าไปที่ภาพหนนมันภาพเพื่อนผมสองคนอยู่คนละฝั่งโยกรถไปซ้ายฝาซ้ายฝาครับมันก็พูดบอกผมว่ามึงทิ้งพวกกูได้ไงวะเออตาที่คือผมก็แหกปากสลบเลยครับ คือผม มารู้ตัวอีกทีก็ตอนตอนตีห้าฝ่าหลวงพี่เขามาปลุกให้ผมไปไปฝาดตากลงสลา ผมก็เขาถามเล่นน้องอะไรตรงนี้ ผมก็ผมฝันไปหรือเปล่าผมว่าไม่ได้ฝันนี่หว่าผมว่าจริงๆนะผมไม่ได้ฝันผมก็เล่าเรื่องนี้ให้หลวงพี่ฟัง เออหลวงพี่เขาหลวงพี่เขาบอกว่าวัดนี้มันไม่ใช่เป็นผี มันไม่มีหลวงพี่อยู่มานานแล้วมันไม่ใช่เป็นผี ถ้ามันจะมี มันก็คงตามโยมตามตามผมมาจากที่ชนบุรี ผมก็เล่าให้เขาฟังว่า เออหลวงพี่มีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับ หลวงพี่ หลวงพี่เขาก็ใส่หัวครับ อืมหลวงพี่เขาบอกว่า ของอย่างเนี้ยมันเป็นของที่มองไม่เห็น อืม เราไปลบหลู่เขาอ่ะ แล้วยิ่งไปบอก วันเดือนปีเกิดด้วยเอออ่า ไหนๆจะยิ่งเอาเข็มขัดของใช้ไปตามตัวไปด้วย ครับก็เหมือน ก็เหมือนชี้ทางให้เขาแล้วอ่ะเออ ผมบอก พี่ว่าผมทพี่คือผมไม่รู้เรื่องอะไรนะคือผมไม่ได้ไปท้าแล้วผมก็ไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะครับ ก็เขาไม่ได้ทำโยมเขาไม่ได้ทำโยมแต่เพื่อนสองคน เขาจะเอาเนมไปอยู่ด้วยนั่นไงผมมันตกใจบอก บอกหลวงพี่หลวงพี่มันเพื่อนผมเพื่อนรักกับผมเลยนะเออเพื่อนรักกับผมเลยมันจะมาทำผมทำไมอ่ะก็นั่นไงเพราะรักกันไงมันถึงจะเอาอยู่ด้วยไงผมก็บอกหลวงพี่ ผมต้องทำไงหลวงพี่บอกอ่า ให้ผมโทรศัพท์ ไปบอกแม่มา แล้วให้แม่ผมไปซื้อ แล้วผ้าดึงผ้าดิบผ้าดิบผ้าขาววอะครับ ครับ แล้วให้ผมทำวิธีแบบว่าบางสกุลเหมือนให้ผมไปนอนในโรงไงนี่เขาไปนอนในโรงอะครับ แล้วก็เขาก็เอาผ้าขาวคลุมไว้แล้วก็หลวงพี่เขาบอกว่า เนี่ย เดี๋ยวหลวงพี่ตรวจมนสามจบครับ ตรวจจบเมื่อไหร่โยมรีบกระเด้งขึ้นมาเลยนะ รีบจะเด้งขึ้นมาเลยนะ ผมก็บอกโอเคได้ครับได้ครับคือหลวงพี่ก็สวดตะกุลเป็นตะกุลตายครับเด็กผมก็จำไม่ได้คือให้ผมมานอนในโรงนะครับแล้วหลวงพี่ก็สวดสวดมนต์แล้วให้ผมสวดมนต์จบให้ผม กระดุกกระรีบกระเด้งขึ้นมา ผมก็ผมก็ผมก็นมมือนะผมจะไห้ผมมานมมือทำทำตอนเช้าเช้าเนี่ยเก้าโมงครับ รู้ว่าแม่ผมไม่อยู่ข้างอยู่พี่เขาอยู่ข้างๆผมพี่เขาสวดผม ตรงพี่บอกว่าสวดจบปุ๊บให้ผมรีบกระเด้งขึ้นมา ครับ ผมก็เด้งขึ้นมาไม่ได้พี่ทีมีคนกดไว้เหรอมันเหมือนนี่ ใช่เหมือนนี่เหมือนนี่คนกดผมไว้อ่ะคือมันเหมือน มีคนกด ผมไปตรงช่วงช่วงสะดือเพราะว่าไอ้ตรง งเชืองเชืองสะดือเนี่ยคือคือจีวรมันมันไม่ได้คุมสะดือผมไงฮะครับคือคือตอนนั้นคือ ผมได้ยินเสียงเสียงแม่ผมเรียกแล้วเนลุกขึ้นเนลุกขึ้น คือ ผมได้ยินเสียงทุกคนเรียกครับลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น คือหลวงพี่ก็บอกว่าเนลุกขึ้นลุกขึ้น คือผมได้ยินแต่ผมลุกขึ้นไม่ได้ฮะครับอืมผมลุกขึ้นไม่ได้คือ ก็เห็นก็คือให้ก็รู้รู้สึกตัวว่าเออหลวงพี่เขาพยายามจะเอาผ้าดิกออกแล้วมาช่วยจับลุกขึ้น เออ อ่าจับลุกขึ้นแล้วหลวงพี่เขาก็ทำน้ำมนต์นะครับทำน้ำมนต์น้ำมนต์ให้ผมอาบ อืมหลวงพี่ก็ถามล้วหลวงพี่เขาบอกว่า ทำไมเราถึงไม่ยอมลุกขึ้น อืม ผมก็เล่าหลวงพี่ฟังว่าคือมันเหมือนมีรอย คนนะครับมันเหยียบตรงสะดือผมให้ผมลุกขึ้นครับ หลวงพี่เขาบอกว่านี่หลวงพี่หลวงพี่ไม่ไม่เก่งพอไม่เก่งพอแล้วแม่ผมก็ถามมีแล้วมีวิธีอะไรอีกอีกมากไหมคะหลวงพี่แล้วแม่ผมแม่ผมก็เริ่มร้องไห้ละหลวงพี่เขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับ อืมสักพักหนึ่งพี่อ๋อมันมีอยู่คนหนึ่งโยมมีอยู่คนหนึ่งมันมัน มันมีอยู่อยู่องค์หนึ่งเนี่ย โยมรู้จักวัดบ้านไร่ไหมคุยคุยกับแม่ผมนะครับแม่ผมบอกมารู้จักวัดคือวัดบ้านไร่วัดที่หลวงพ่อคูณอยู่อะครับ ครับหลวงพี่เขานำ แนะนำผมให้ไปให้ผมไปไปวัดเนี่ยครับไปไปปรึกษาปรึกษาปรึกษาที่วัดวัดเนี่ยครับ แม่ผมก็พาไป จะพาไปไปหา อืมไป ไปจากหลวงพ่อครูนี่แหละครับอืมคือโอ้โหพี่เข้าเข้าตัวถึงท่านน่ะยากมากยากมากคือไปไปนั่งรอคือมาถามลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ถามว่าเออมาทำไมมาหาใครกวแม่ผมก็เล่าให้ฟัง อืม แล้วลูกศิษย์ลูกศิษย์คือลูกศิษย์งพ่อหลวงพ่อครูเขาเรื่องแค่นี้เอง ไม่ต้องถึงมือ ไม่ต้องถึงมือแบบผมพ่อมานี่นี่นี่ผมจำได้คือเขายกอ่าหลวงพี่เสือเขาช่วยได้เดี๋ยวหน่อยเนี่ยคุยกับแม่ผมมาให้แม่ผมไปไปกุฏินี้ไปกุฏิพี่เสือครับ อืม ก็คือ ผมก็เดินตามแม่ไปแม่ก็คือมีคนพาแม่ผมไปหากุฏิคือตอนนั้นคือเห็นแล้วอ่า คือมีพระ กาพระก็คือหลวงพี่เขาเรียกหลวงพี่เสือนั่งอยู่ปกติเขารู้เลยว่าหยุดหลวงพี่เขาชี้เลยหยุด หยุดมึงหยุด มึงหยุด คือผมก็หยุดแม่ผมก็หยุดแม่ผมเขาวดยกมือว่าหลวงพี่บอกมึงหยุดผมคือผมก็หยุดนะผม ผมก็หยุดหลวงพี่เขาแบบอเขาเคี้ยวแบบ อะไรแดงๆผมไม่รู้เหมือนกันแบบเคี้ยวในปากแดงๆเป็นหมากหรือเปล่าครับน่าจะหมากครับอ่าแดงๆพวกเคี้ยวครับแล้วเขาก็เฟี้ยงเฟี้ยงลงข้างๆนะแล้วตอนนี้ในจังหวะที่เปี้ยงตรงไปข้างๆข้างๆผมที่มันเป็นแบบ มันเป็นกลิ่นแบบว่า เป็นกลิ่นฟ้าสีเหมือนเหมือนพี่เคยมีแบบกลิ่นแบบ ืมบอกผมบอกไม่ถูกเลยว่ากลิ่นมันเหมือนแบบมันมันเหม็นนะมันเหม็นกลิ่นเหม็นนะมันก็มันก็ค่อยแบบ แต่ลายจะลายกลิ่นเหม็นค่อยๆหายไปนะครับ ครับหลวงพี่เขาบอกว่าเขาตามเขาตามสิกาคือแม่แม่ผมอะครับ ตามมาตั้งตั้งแต่เขามามาวันแล้วแม่ผมเขาเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพี่ฟัง หลวงพี่เขาบอกว่าให้ให้ผมอะเออมา มาอยู่ที่วัดนี้ อืมาอยู่ที่วัดนี้มามามาบวชในที่วัดนี้ครับเออเออเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอ่า คือผมก็เลยต้องแบบมามาบวชมาบวชเรียนที่ที่วัด วัดไร่ขิงนี่นะครับครับบวชก็คือเกือบเกือบโอ้น้าจะหลายเดือนนะครับผม อืมตอนที่ผมบวชที่นี่คือไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยครับ ทุกอย่างเือ่บเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแบบครับ ปกติเลยครับ ทั้งหมดที่เราได้เจอตอนเราอยู่วัดแรกคือหายไปหมดเลยเหรอพี่แดง ใช่ใช่ครับ ทุกอย่างนี่จริงมาวัดไร่ขิงแล้วมันหายไปหมดเลยครับ เออคือทุกคนพูดว่ามันเป็นบารมีหลวงพ่อคูณเขาเขาแผ่ไพศาลปกคุมแบบทุกอย่างสิ่งไม่ดีเสน่ห์จังไรยังไม่เข้ามาใน มาในวัดนะครับ ต้องบอกแบบนี้ครับพี่แดนว่า ผมไม่รู้นะว่าการล้อมการอ่าการแต่ละวัดแต่ละวัดทำเหมือนกันไหมซึ่งวัดแรกที่พี่แดนไปไปไปบวชเนี่ย เป็น เป็นเนนเนี่ย เป็นวัดป่าเลยไหมพี่ มันมันเป็นวัดใน หมู่บ้านนะผม ค่อนข้างวัดในหมู่บ้าน ค่อนข้างจะออกแนววัดในหมู่บ้านที่ธุรกันดารนิดนึงถูกไหม ใช่ใช่ ใช่ ครับผม มีโบสถ์ใหญ่ไหมฮะ ไม่ไม่มีครับมันไม่ไม่มีโบสถ์ใหญ่ครับถ้าเช่นนั้นเนี่ย ผมจะบอกแบบนี้ว่า ด้วยด้วยวัดส่วนใหญ่ที่เป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีรั้วรอบขอบชิดมีโบสถ์ใหญ่ ๆ เนี่ยเขาจะลงแบบนี้ไว้ฮะ พี่แดงพี่แดงเคยได้ยินการถึงสายสินแบบเขาเรียกไงนะยันยันเกาะเพชรไหมฮะ อ๋อเคยครับผมเคยได้ยินมามาบ้างการขึงยันเกาะเพชรเนี่ยจริง ๆเนี่ยตามตามที่ตามที่ผมเคยได้ยินนะเขาจะขึงในวัดที่มีรั้วรอบขอบชิด เป็นอาณาเขตของวัดเรียบร้อยแล้วพี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพสิ่งอะอะไรก็แล้วแต่ดวงวิญญาณไม่ดีอะไรก็แล้วแต่จะเข้ามาใน บริเวณของวัดหรือของบริเวณโบสถ์เนี่ยไม่ได้เลย อ่า นะฮะทีเนี้ย พอเราย้ายมาอยู่ในวัด ที่เป็นวัดวัดไร่ขิงที่มีความเจริญแล้วเนี่ย ผมมองว่าการทำพิธีอะไรในลักษณะที่มีการทำรั้วรอบขอบชิดในเรื่องของวัดเนี่ย น่าจะมีการทำพิธีเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มันมีมันมีจุดตรงนี้ที่ผมมองมองเห็นด้วยคือเขาอะไม่ได้ทำของใส่เราจริง ๆ ตามที่พี่แดนเล่าเลยอะเขาทำใส่เพื่อนเราสองคนที่ไปว่าเขา แล้วไอ้ของเหล่านี้ก็ไม่ได้ตามพี่แดนด้วย จบไปตั้งแต่เพื่อนสองคนแล้ว แต่ประเด็นด้วยความว่าเป็นเพื่อนในแก๊งและเป็นเพื่อนรักกันนี่แหละ มันไปแบบใช่ใช่มันไปกันแล้วมันไปไม่ครบแก๊งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับ เออกูกูอยากให้แดนออยู่ด้วยจังกูอยากอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่ยังมีชีวิตมมีชื่อบอลบอลกระแดนแต่คน อแต่คนชื่อบอลตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับแบบว่า อ่า รถเครื่องล้ม คือตอนนี้เป็นคือคนสติไม่ดีครับผม อ๋อ หมายถึงว่าตอนเนี้ย คือกระทบกระเทือนทางสมอง ก็เลยทำให้เขาเนี่ยใใชช่ดูไม่ค่อยแบบปกติเท่าไหร่ ถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ว่ามันแปลกตันที่ว่าคือ มันเป็นคนที่มันเป็นคนหล่อนะครับผมครับคือรถฟั่มแล้วอยู่แล้วมาแล้วไอ้เจ้าบอลเนี่ยมันก็เดินหลังค่อมคเดินหลังค่อมนะครับผมอ่าผมก็ไมาเข้าใจนะว่ามันเดินหลังค่อมเพราะอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายได้ครับ เช่น แบบลดความแล้ว กระดูกกระเดี่ยวในส่วนของเส้นเอ็นเส้นประสาทมันมันทำงานผิดปกติไปเส้นประสาท เส้นนี้มันทำงานไม่ผิดปกติ แล้วก็ ทำให้การควบคุมกล้ามเนื้อฝั่งนั้นฝั่งนี้ของร่างกายมันทำงานไม่ได้ มันก็เลยทำให้ร่างกายอยู่ใน รูปร่างที่ผิดรูปไปได้ครับพี่แดนอืมมันไม่ใช่อ่ะคือครอบคือพ่อแม่ของเจ้าบอลมันรวยฮะ พาไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์กระดูกก็ตรงที่ครับ เส้นประสาทไงพี่ตรงคอหมายถึงเส้นประสาทคอมันตรงอย่างอย่างอย่าง อ่า ผมจะบอกว่าไงดีอย่างเช่นอ่า เพื่อนผมเนี้ย เคยปกตินะ เป็นคนสามสิบสองปกติเลย ทีนี้ก็มอเตอร์ไซค์ล้มเหมือนกัน แล้วก็หัวเนี่ย ไปไปฟาดกับ ไอ้เหล็กเขียวๆกลางถนน พี่เคยเห็นไหมที่ห้ามคนข้ามถนนน่ะอ๋อเคยเห็นครับ ไปฟาดตรงนั้นครับแล้วเข้าตรงน่าจะเป็นกลางกระหม่อมอ่ะทีนี้ทำให้หนังตาข้างนึงอ่ะ มันมันมันอ่อนแรงไปเลย อ่อนแรงแบบแทบจะเรียกว่าไม่ไม่ทำงานอ่ะ เส้นประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงาน ทีเนี้ย กลายเป็นคนที่ตาข้างหนึ่งเหล่แล้วก็หนังตาตก อะไรลักษณะแบบเนี้ยพี่คล้ายๆกันเออก็เกิดขึ้นแบบนั้นได้น่าจะได้เหตุผลนี้ครับคือเพื่อนผมที่มันมันรถปั้นนะคือว่า คือทางบ้านเมื่อผมมาคือ ทางบ้านเขาเลยอะเขานับถือศาสนาคิดครับผมครับ ได้ตามต่อคือว่าว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยตอนไปประสบอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุนี้เพราะอะไร เขามีสติสัมปชัญญะมากพอจะเล่าไหมครับคือมันมีคนเล่าให้ฟังว่าคือ มันขับรถธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับเออขับรถเข้าบ้านนะครับผมครับ ขับรถเข้าบ้านเล่าอยู่มันก็ขับรถพุ่งชนกระแทงบ้านตัวเองครับผม อืมคือตอนนั้นคือมันขับมาปกติ มันอยู่รับ ก็เห็นอยู่พุ่งชนกระแพงบ้านตัวเอง ในกำแพงปูนนะชนเต็มเต็มเลย เขาก็ยังงงคือคนอื่นคือคนใแก่คือคนแถวนั้นก็งงอยู่ว่ามันพุ่งชนทำไม ครับ เพราะมันขึ้นกลับจากเลิกเรียนนะพี่ขึ้นกลับขึ้นกลับจากเลิกเรียนคือตอนนั้นคือมันเขาเขาเห็นว่ามันกำลังจะเอาขาตั้งลงนะครับผมแล้วอยู่แล้วมันก็ขับรถพุ่งชนกำแพงบ้านตัวเอง ผมว่ามันมีความแปลกๆอยู่นะ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเราคน เนี้ย คุณบอลใช่ไหมใช่ ใช่ครับ ผม เฮ้ย หรือว่าพี่แดนจริง ๆแล้วเขาเพื่อนเราอ่ะ อีกสองคนอ่ะ ตั้งใจจะเอาไปทุกคนแหละ ให้ครบเลย ก็มันมันแบบ มันแบบว่า ตอนที่พ่อแม่พาเจ้าบอลไปไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์คือเจ้าบอลมันก็ยืนตรงได้นะครับ มันยืนตรงได้เออ ว่า ออกมาโรงพยาบาลหรือกลับเข้าบ้านเนี่ยหลังห้องแต่ถ้าวันไหนที่พ่อแม่เจ้าบอลนะพาไปวัดเจ้าบอลมาดีนตัวตรง เฮ้ย แปลกๆว่ะนะฮะเรื่องนี้แปลกๆพี่แดนนะฮะ ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้